สวัสดีครับ ผมการประธานบอร์ดบริหารบริษัท RF จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงงานกสทศ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปตีปีที่ 8 มหาวิทยาลัยอิโอเดจาเนโรเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงบอลโลกเราได้จำหน่ายกองดูบอลโลกกันไปแล้ว แต่เราขายไม่ออก ฉะนั้นวันนี้เราจึงมีนวัตกรรมใหม่แห่งการดูบอลโลกมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบกัน เป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ คุณเคยเบื่อหน่ายกับการดูบอลแบบเดิมๆที่แสนน่าเบื่อหรือไม่ แต่๋ยวก่อนลองนี่สิ ุ่นยนต์เพื่อนดูบอลโลกโคตรพ่อโคตรแม่อัจฉริยะฉบับพกพาพาพาเรามาฟังความเห็นจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กันครับตั้งแต่หุ่นยนต์เพื่อนดูบอลโคตรพ่อโคตรแม่อัจฉริยะเข้ามาในชีวิตผมมันก็ไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขขึ้นเลย แต่มันพากได้หลายภาษามากเลยนะครับมันไม่ทำทำให้ผมเหงาด้วยใช่แล้วครับหุ่นยนต์ของเราสามารถพากบอลได้หลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นแบบปกติอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะแบบโอเวอร์สปีกิงยิงไม่เข้าครับไอ ายหน้าทำอย่างนี้ล่ะครับ แบบ over acting ทำไมมันยิ้มไม่เข้าไอยแบบตลก แบบเศร้า เราลองมาฟังเสียงจากผู้บริโภคท่านอื่นๆดูบ้างครับหนักเดินไม่ได้ แถมยัง แถมยังพกพาได้สะดวกมากเลยครับ ถูกต้องแล้วครับ หุ่นยนต์ของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ 72กิโลกรัมเท่านั้น ทำให้สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกสบายมาก ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบอลได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่มีทีวี ผ่านหน้าจอเรติน่าของหุ่นยนต์ ด้วยขนาดหน้าจอกว้างถึง 1.5เซนติเมตรคือมันดีมากนะ ที่แบบเวลามีแมตช์สำคัญมันจะมีโลอัตโนมัติมาคอยเตือน แต่แบบน่ารำคาญเกินอ่ะแถมไม่มีปุ่มปิดอีกด้วยครับแล้วก็มันดีมากเลยครับผม ต่อไปนี้คุณจะไม่พลาดดูบอลอีกต่อไป เพราะหุ่นยนต์มีระบบเตือนอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม บอลมาแล้ว บอลมาแล้ว บอลมาแล้ว บอลมาแล้วหุ่นยนต์เพื่อนดูบอลโคตรพ่อโคตรแม่อัจฉริยะของเรายังมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น แบบนักบอลญี่ปุ่นแบบเพศชายสุดหล่อ แบบเพศหญิงแบบเพศหญิงสุดสวยว่าเราสวยมาก แบบล่องหนและมนุษย์ป้าทำไมเอาฉันไม่ข้อสุดท้าย ฉันต้องอยู่คนแรก คุณกำลังรออะไรอยู่ สั่งเข้ามาตอนนี้เลย 3,000 บาทเราไม่ขาย 2,000 บาทเราไม่ขาย เราให้ฟรีตามนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชนของคอสอสอ และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ท่านยังสามารถซื้อรีโมทสำหรับปิดการทำงานได้ในราคา15,000 บาทได้อีกด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยหุ่นยนต์เพื่อนดูบอลโคตรพ่อโคตรแม่ชฉริยะหุ่นยนต์เพื่อนดูบอลโคตรพ่อโคตรแม่ชฉริยะ หุ่นยนต์เพื่อนดูบอลคนพ่อคนแม่อัจฉริยะหุ่นยนต์เพื่อนดูบอลคนพ่อคนแม่อัจฉริยะไม่ไส่ตอนเย็นรีบไม่เอาตอนจีนาไม่ใครวะไม่ใช่จริงจริงบันมาแล้วบันมาแล้วพี่เหี้ยบันมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาอาเสืองงงเรื่องความไวของฝีเท้า ดาวแก้โรคสังคนเสพตาเสริมงงงยังเคลื่อนไหวพริบอีกด้วยตางนี้คุณเดินไปทางซ้ายมึงคุณเดินไปทางขวาโอเคนะแต่โทรเข้ามาสั่งยาแก้โรคสังคนเสพตาเสริมตอนนี้